เขาต้งกระโดนคิดว่ารับแล้วสนุกงานแต่งมั้งว่าสั้นงานงานงานว่าสิลงไล่ดนๆเบิงมือนี่สิได้แบบ พอสิได้แบบห้าดาวสิบดาวมันขาโบสินะแต่ความเหนื่อยก็จะทำให้พี่ปิงนั้นประสบผลสำเร็จนะคะ เรื่องการเงินคุณยังต้องรอคำตอบที่ยังจ่ายไม่ครบ จะได้รับข่าวดีในช่วงนี้ ดวงดาวโชคลาภจะมีลุ้นเป็นระยะ มีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวย เบิ่งดวงไงไอเนโดย แต่มันมีค่าครูได้ ต้องเสียค่าครูได้ การเงิน เอาไม่ใช่อ่านแล้ว ความรัก สิ่งใดที่ไม่ดีโดนเอาเปรียบทั้งทางจิตใจจะหายไป แต่ปี 66นี้คุณจะสบายใจมากขึ้น คุณจะเจอความรักเจอสิ่งที่ดีขึ้น หลังจากเดือนมีนาคมแล้วเป็นต้นไป หลังสำหรับคนที่มีแฟนแล้ว คุณจะลงตัวในเรื่องการได้อยู่ด้วยกันมีความมั่นคงสวัสดีค่ะพี่ทีทีทีไม่ใช่ละ มีแต่แก้มนิ่มๆเอาฝ่ามือฟาดเด้เนาะ เรื่องสุขภาพนั่นไงงานแต่ง หลังจากมีนาคมไปนะคะ มีโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกัน มีความสุขมั่นคงสำหรับ คนมีแฟนนะคะ ในเรื่องของสุขภาพนั้นดวงเราจะดีขึ้นมีหมอมียาที่ดี มีการรักษาที่ดี ส่วนเลขมงคลจะเป็นเลขที่เลขสอง จะเป็นเลขที่เหมาะสม เป็นเลขแห่งความราบรื่น ช่วยในเรื่องเมตตาสองสี่สี่สอง ใครบอกมา อะไร หนูบอกแล้ว ถ้ามันแม่นพี่ต้องไม่เสียค่าครู ตบจูบโอ้ยตาย ตายย้านเนาะฉันอย่าร้อ เรยกขอโเจ้าที่จำไม่ได้ที่วาดไว้ด้วยกันจากที่ฉันต้องฝันคนเดียว อะไรพี่ปิงจะแต่งงานแล้วหรอ พี่ชายเราจะแต่งงานแล้ว ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทราบซึ้งจนน้ำตาจะไหลแล้วคุยไว้ว่า เดือนสามเดือนสี่จะไป มีโอกาสจะได้อยู่ด้วยกันด้วยเปล่าอ๋อฉันจำได้เสมอเอาเอาเอาเอาเอา จะไปเที่ยวลาวเฉยๆ แต่ก็มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันอยู่ แต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้อยู่ที่วางไว้ด้วยกัน ไปแล้วต้องเอาสิฮึเอาอะไรนะ พี่ปิ๊งแอบร้าย เราต้องเราต้องพาเที่ยวแอบตายหน้าเรา อ่านราศีสิงห์ดีกว่าราศีหนูเอง อย่าร้องไห้อยากให้เธอจำได้เดือนโปรดรักรู้เอาแล้วแล้วคนคนนั้นเขาเกิดราศีอะไรล่ะพี่เขาเกิดเดือนอะไร ไม่ดูให้เขาหรอ เดือนสิบอะไรอะตุนหรือเปล่ามันมันมีวันที่ด้วยนะถ้าวันที่น้อยกว่าสิบหกลงมาเนี่ยอาจจะเป็น อาจจะเป็นกัน ตุนหรือกัน มีสองอย่าง วันที่เท่าไหร่โซเย่หวัดดีจริงนะ 到南。 ภาพรวมของราศีสิงห์สิงห์เป็นปีที่ใช้พละกำลังและศักยภาพภายในค่อนข้างสูง ใช้ความสงบความเคลื่อนไหว มีจิตใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเยือกเย็น จะนำพาความสำเร็จชีวิตใหม่โชคลาภการมองเห็นโลกในแง่ดีมีความสนุกสนานแรงบันดาลใจและอื่มเอ็มใจเรียงระบา เรียงระนาบ เข้ามาในชีวิตคุณอย่างแน่นอน จงน้อมรับและอย่า ลืมเผื่อแผ่บารมีสู่คนรอบข้างด้วย สาธุไซเป่าวิไซไซที่สุด นับเป็นช่วงแห่งการริเริ่มที่สมบูรณ์แบบการเรียนการงานแรงบันดาลใจใหม่ๆ จะเข้ามาในชีวิตคุณอย่างไม่รู้ตัว รวมทั้งความสุข ความสำเร็จโดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสารรค์ความสามัคคีกับเพื่อนงาน ร่วมงานยอดเยี่ยมในทุกๆที่คุณจะโดดเด่นมาก อุ้ยทำไมมันดีจังวะ ที่สิบกุมภาแป๊บหนึ่งนะ เป็นปีที่ต้องบริหารจัดการการเงินอย่างสุด เพราะสภาพคล่องการเงินค่อนข้างตึง หาทุกวิธีเพื่อจัดการระบบระเบียบทางการเงินใช้จ่ายแต่อย่างไรก็ตามในโซกลาบด้านอื่นนั้นทางสถาน สถานภาพคุณ มีความโดดเด่นมีความสุขสมหวัง สมปรารถนาซื้อเสียงเกียรติยศโชคลาภคุณจะได้มากได้น้อยสุดขึ้นแต่กำลังบุญที่สั่งสมมาด้านสุขภาพระวังในเรื่องของลำไส้ นิดๆโรคปวดหลัง ปวดกระดูกอีเหี้ยปวดอยู่พอดีเลย รวมถึงการป่วยด้วยโรคเครียดภาวะของการนอนไม่หลับ เป็นอาการเบื้องต้นของโรคซึมเศร้า มีแรงบันดาลใจในการจะพัฒนมาขึ้น เรื่องรักปีนี้ค่อนข้างจะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามพอตัวสำหรับคนที่โสดเปลี่ยนไปด้วยความสุขสว่างอาจจะมีรักและพบเจออะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไม่ไมม่ไม่ไมม่ไม่ไม่ไม่่ไมไม่ไม่ไม่ไม่ไมไม่ไมมไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ ความสุขอิ่มสมใจสมหวังและความรักทุกประการคิดอ่านต่อยอดชีวิตเพื่อให้พัฒนาเป็นทางที่ดีสวดอะไร สีเสริมดวงแดงเหลืองชมพู ราศีกันนะคะ พี่ ปิง ของเขาคือราศีกัน ภาพรวมของราศีกันจะเป็น